สำหรับประโยคคำถาม Permisi apakah hotelnya jauh dari sini แปลว่า ขอโทษครับ โรงแรมไกลจากที่นี่ไหม นักท่องเที่ยวเป็นผู้ถามคนขับแท็กซี่ คำว่า Permisi แปลว่า ขอโทษ คำว่า apakah เป็นคำที่ใช้ในการตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ ไม่ใช่ คำว่า hotelnya แปลว่า โรงแรมนั้นเกิดจากการนำคำเติมท้ายเนี่ยวางหลังคำนาม เพื่อบอกว่าเป็นคำนามที่ได้กล่าวถึงมาก่อนแล้ว ในภาษาไทยคือ นั่นนั้นคำว่าเดาแปลว่าไกลคำว่าที่นี่แปลว่า ที่นี่สำหรับประโยค Hotel tersebut sekitar 40 menit dari bandara แปลว่า มันอยู่ห่างจากสนามบิน 40 นาที คำว่าตรสบุตรทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง ในที่นี้ โรงแรมนั้น คำว่า สกิตาแปลว่า ราว ประมาณ คำว่าันเน t แปลว่า นาที สำหรับตัวเลข 40 ภาษาอินโดนีเซียอ่านว่า 40คำว่า dari แปลว่า จากคำว่า บันดาระแปลว่า สนามบิน